พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนยิสโปรไบโอติกทางเลือกใหม่สำหรับสุขภาพ โปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพครับ ปัจจุบันจึงมีการนำไปใช้ประโยชน์หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อาหาร และเครื่องสำอางครับ ที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกส่วนใหญ่ยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศ แต่ตอนนี้เรามีเทคโนโลยีการผลิตยีสต์โปรไบโอติกที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทยแล้วนะคะ สวทชร่วมกับบริษัทเอเชียสตาร์เทรด จำกัดพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยีสต์โปรไบโอติกสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เพื่อทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพด้านจุลินทรีย์และเทคโนโลยีชีวกระบวนการ ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกสายพันธุ์ยีสต์ที่มีคุณสมบัติโปรไบโอติกที่ดี การพัฒนากระบวนการผลิตเซลล์ยีสต์การผสมสูตรผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิตยีสต์โปรไบโอติกในระดับอุตสาหกรรม ที่พัฒนาขึ้นนี้นับเป็นเทคโนโลยีของประเทศ ที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และยังพัฒนาต่อยอด เป็นผลิตภัณฑ์โปรไบโอติก เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้อีกด้วย วิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000